ของกินเล่นของน้องไง มันฝรั่งอบอเนยมันฝรั่งอบทอดเลย กรอบนอกนุ่มในระวังร้อนเป็นไงรสชาติ อร่อย ทำไมทำหน้าอย่างนั้นอร่อยอะ อร่อยจริงอะร้อนร้อนร้อน เหมือนอะไรเอ่ย เป็นฟรายเป็นฟรายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องบ้านสวนปริตาด้วยนะคะ วันนี้ไปแล้ว บ๊ายบาย อร่อยจริงปะ định tin nguồn